โอเคสำหรับผู้ใดที่ว่าในกดเข่าคุมที่เล่นเกมแล้วค่ะโอ้โหเชี่ยโคตรเอาก่อนทองมาแล้วว่ะร้อยยี่สิบบาทเนาะค่ะร้อยแปดสิบสี่โอเคสำหรับผู้ใดที่ว่าได้กดเข่าคุมที่เล่นเกมแล้วค่ะเดี๋ยวดูนักอะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะขอบคุมที่เล่นเกมเซียนพ่อม VIP เนาะค่ะโอเคอีกสิบรอบ ในกลุ่มเขามีกิจกรรมไป้เล่นกันหลายเนาะค่ะอย่างนี้แบบตุ้มมือเลยสำหรับผู้ใดที่ เป็นสายกิจกรรมหนูนะแนะนำว่าต้องเข่าคุมเซียนพ่อม VIP นะคะโอเคเขามาร่วมสนุกกับกิจกรรมใดเลยโอ้โหเชี่ยก้อนท้องเขารัวๆเลยว่ะเฮ้ยสามรอบหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทเนาะค่ะไปค่อยไต่ไปไต่ได้ย้อนก้อนท้องเลยล่ะว่าเป็นอย่างไรโอเค เก็บไว้ค่ะ เก็บไว้อีก โอเค โอ้โหเกือบได้ก้อนท้องแล้วเมื่อกี้ ไปขยับไม่ต้อนเนาะค่ะเป็นยี่สิบบาท ก็ใช้ออโต้สิบครั้งคือเก่าเดี๋ยวหนูนะกำลังคิดสูตรใหม่อยู่นะคะ เออ สูตรเก็บไว้ อ้าว ม้าว่ะสม โอเคค่ะในสม โอ้โห เชี่ยม้าแบบกี่โต นี่หกโตเจ็ดโต แล้วแปดโตละอีกตัวเดียวเงี้ยเดียว สวย โอเคค่ะ ได้สมพูดสิบหกสิบพูดสิบเป็นหกร้อยเท่โคตรเอา มาค่ะ ไหลไปไหลไปสำหรับผู้ใดที่เล่นเกมเสือนะในน้ำเป็นช่วงเศร้าเนาะคะ่ะเออแต่บางคนก็เล่นตอนคืนอะจังอีปันนี่น่าจะเล่นดึก ๆนะสี่สิบสิบไม่นะค่ะรู้สึกว่าอีปันนี่มันมักเล่นแบบ ตอนช่วงดึกๆก็สั่งกับแบบ คนว่าอย่างน่ะตีหาประมาณเนี่ยอ้าก่อนท้องมาอีกแล้วว่ะก่อนท้องเขาดีแล้วค่ะบวกอีก800บาทพันหกแล้ว สมมาสมมาจังไดอีก โอเคได้สมอีกค่ะ มาดิ ก่อนทองมาดิ โอ้โหประมาพันซีไป ต่ออีกสิบไม่แล้วค่ะ โอ้โห เชี่ยโคตรเอาไว้มา โอเคพวกเขาไว้เขารัวๆเลย เก็บไว้หลายๆแล้วค่ะ เพราะว่าตอนที่ว่าเสือเต้นเนี่ย โอ้ย เชี่ยโคตรเอาโอ้ยสามพันสองร้อยบาทเลยแล้วค่ะ เดี๋ยวเมื่อกี้รู้สึกว่าจะเป็นไว้หกช่องหูเสียดายว่ะ ถ้าสมมติว่าหนูนะเดไว้ทุกช่องนี่ได้เป็นหมื่นเลยนะโอ้เสียดายเนาะค่ะว่าเป็นอย่างไปขออนุญาตขยับไม่เป็นรอยนึงเนาะค่ะกาแฟออโต้สิบข้างโอเค ค่อยๆเล่นไป ค่อยๆไหลไป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 เค เสืออ้วนเออตะโพงมา โอเคอย่าว่าอย่าว่าโอ้โห แห้งเหล่นแห้งรถล้เนี่ยเอามาอีกแล้วในสองค่ะรอบนี้ มาดิสามอันละสามอันละค่ะ โอ้โห อีกอันเดียว สวยงาม โอ้โห เต็มช่องเลยมา ซองเต็มช่อง 800คูณ10 เป็น 8,000 บาทค่ะ เฮ้ยมาว่ะโอเคค่ะ โอ้โหเชี่ยโคตรเอา 8,000 บาทมาแบบรัวๆเลยนะ ไอ้พวกแบบ เสือเต้นอะ่ะโอ้โหบางคีโผมันอยากกี้คีโผโอเคบวกมาอีก 8,000 บาทเป็นหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเดี๋ยว ขออนุญาตขยับไปกันต่อแล้วค่ะเป็น400บาทเลยโอเค ส่สิบไม่ึ้นเก้านะคะแต่เดี๋ยวฮานุนะแบบอ่าทดลองสูตรโอเคเราเดี๋ยวนูนะเอามานั่งเล่นเนาะเอามาเล่นในเบิงเออแต่ว่าตอนนี้มันท่านได้โอเคมันไหนเดี๋ยวต้องหาสูตรไม่เรื่อยๆเนาะคะ่ะเพราะปกติเราหนูน้อยมักเล่นแบบไตไม่อะมันก็ต้องมีแบบอื่นๆแน่เออวายมาโอเคหมื่นสี่ไปหาสิบไม่แห้งเล่นแห้งรถว่ะ ห้งเลนแห้งตะลุดว่ะค่ะ โอ้โห โอ้โห สภาพ โอ้โห โอ้โห โอ้โหเฮียแม่หมุนสิบรอบได้มาสี่ร้อยโอ้โห ไป สิบไม่หมุนสิบรอบได้มาสี่ร้อยนะเมื่อกี้ อ่ะ รอบนี้ได้มาสองพันค่ะ ขาดอีกสองพันติดซ้ำทุนหมุนสิบรอบ สวยหกร้อยสวย โอเค มาซองซองบ่ฟองออกมาว่ะปกติไอเห็นซองที่มันหมุนหมุนอยู่ในมือเสือบ่ฮัสมมตว่ามันสีใดอ่ะ มันสีแบบกระเด็นออกมาก่อนเลยอ่ะเออน่าเสียดาย สวย สวย เออ ว่ามันไม่ได้ทุนด้วยเนี่ยกำไรเกมเสือเนี่ยหนูน้าบอกเลยเนาะค่ะ ว่าได้น้ำคุ้นสิบ กับก้อนท้องเท่านั้น เนี่ยต่อให้แตกเสียแตกหลายปันไดเบิ้งว่ะบ่ได้เอี่ยงเลย เออ สวยนี่แหละมาแล้ว ก้อนท้องนะคะก็่สิเข่าไข่แปดพันบาท โอ้โหสภาพ โอเค ถุงถุงก็บ่ได้หลายปันไดนะถ้าได้ถุงนี่คือจังว่าเขาหมุนได้แค่สองรอบอะแต่หากเป็นก้อนท้องอะโหมันคุ้นให้ยี่สิบเลยนะ ก็บ่เข้าใจคือกันว่าเป็นอย่างว่าไฟไห้ก่อนท้องหลายเราอันอื่นได้แบบได้หน่อยแบบต่อไห้ได้เมื่อใดก็บ่มีประโยชน์อ่ะเออยกนี่พอได้ยกกับเอ่อไอเนี่ยเขาเรียกอย่างว่าก่อนท้องเออเชียเอ้ยว่าผิดมาขอยกกับก้อนท้องนี่กับคุ้มๆเลยนะคะอ้าวสมมาโอ้โหเปียงมันขึ้นหมุนแบบนวงๆว่ะไม่เข้าใจ โอ้โหเหลือมือนึงสวย โอ้โหแต่พวกเข่าชี้มาว่ะ เฮ้ยเฮ้ย มาแบบงงๆมันเพราะอม่สีเขามันเข่าแบบนี้เลยเนาะค่ะ โอ้โหสองหมื่นมาเนี่ยน่าจะสองหมื่นเนาะเมื่อกี้หนูนะเบิ่งว่าทันสองพันคูณสิบเป็นสองหมื่นละ เออ น่าจะสองพันเนาะ อ่ะอีริสองพันอีริสองหมื่นเนาะค่ะ โอ้โห โคตรเอา เต็มแถวเลย อันที่จริงเราอยากได้หยกกับก้อนท้องเต็มแถวนะ เต็มช่องว่าเป็นเต็มแถวเก้าช่องเลย มาเห็นไหี่ยมา มันก็ได้หลายแท้ ไปค่ะแปดร้อยเลย เดินตามร้อยเฮียเปียกเออเห็นเล้ามักเล่นแบบไม่หนักๆเนาะค่ะโอเคโอเคโอ้โหมาแล้ว สวยตะโพกเขาเชี่ยมาเห็นเนี่ยมา ค สวยอีกอันเดียว อีกอันเดียวโอ้โหพวกเขาไงสภาพปกติแต่พวกดีสิเข่านะเหมือนเพราะแบบ สิบไม่ค่ะไปผู้เสียดายว่ะ ปกติแล้วตะโพกกับเอ่อสมนี่แทบจะเข่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ อ้าว มาว่ะก้อนท้องได้น้ำก้อนท้องอีกแล้วค่ะ มื่นหกแล้วค่ะบิ๊กวินแตก สี่มือแล้ว สภาพสามหมื่นหาไปค่ะ อีกสิบไม่มแน่ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่โอ้โหเชี่ย มาดิมามาอ้โอเคโอ้โหอย่าว่าบไม้หรือวะบไม้หรือแล้วค่ะไปสิบไม่เก็บไว้ค่ะ โอเค มา เฮ้ย ได้ถุง มาดิ มาดิ มาดิสามอันแล้วโอเคค่ะสามอันแล้วโอเคอีกโอ้ยอีกอันเดียวว่ะ อีกอันเดียวอีกอันเดียว อีกอันเดียวอีกอันเดียวโอ้โหเชี่ยพม่าให้ว่ะโอ้โหได้แค่หกพันสี่ร้อยบาทเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวนะก็ขอฟอสซัมนี่ก็แล้วกัน เสือเต้นสองข้างล่าสุดนี่ก็คือพวกเขาอ่ะ ได้แค่แปดช่องเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวนูนะก็ขอฝากไว้แล้วเน่เนาะค่ะ กับช่องรักปันสล็อตเนาะค่ะ ากชื่นชอบถูกใจยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห้หนูนะน้ำแน่นอนเลยกะแยะลืมเข่ากลุ่มที่เล่นเกมด้วค่ะ เป็นกลุ่มแจกเครดิตฟรีเนาะ เออเซียนพรวอม VIP โอเคเดี๋ยวในมื้อนี้หนูนักอะขอตัวลาไปก่อนนะคะ พอกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้ สวัสดีค่ะ